สะบัดกันสุดเวียงเลยนะครับ ทั้งนางรำทั้งสองคณะนะครับก็เอามีนักนางรำทุกกท่านเลยครับผมเป็นห่วงแต่นักร้องผมนะแหมสะบัดสักขนาดนี้ระวังไว้หน่อยก็ดีอีหนู่ี่กำลองท้องกำลังไส้เนะฮะไม่ไม่ได้ท้องแค่แค่กินแล้วไม่ได้ขี้มาที่กวางเอ็มเลยครับอ้าวลูกท้องไม่ท้องเหรออย่างนั้นอยู่เลยเนี่ยจนเวลานี้บนเวทียังเนืองแน่ไปหมดเลยยอย่าง to figure out that. ธออย่าบุญกับเธอต้องัำร้าแฟนเปนหรือแัวคือิงถึงยอมแท้ใส่อายนี่แม่ขอไปนั่งขอไปนั่งน่งเด็กขอ